เชิญก่ารอเย่เย่แปดแปดแปดแปดแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอออะไรกันครับเนี่ยยิ่งเคเออเรามากันที่ทุนน้อยห้าร้อยบาทครับผมเล่นกันเป็นเวลาสสิบองนาฬิกาสสี่ิบห้านาทีครับผมคุณผู้ชมน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้ทำตามครับเล่นมาเล่นถุยถุยเฮียวินมาเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผม เรามากันที่ทุนห้าร้อยผมขอจัดเบ็ดห้าสิบไม่ไหวหรอกเยอะไปเรามาเก็บหอมรอมริบกันที่เบ็ดยี่สิบาทดีกว่าเนาะเออ เกมของค่าย PG นะสำหรับเกมนี้ซื้อฟีเจอร์ได้ครับผม แล้วก็สแกตเตอร์ 3 ตัวนะทีเด็ดมันน่าจะเป็นตัวตัวซูมนะตัวซูม ตัวคูณ ตัวฟอยถุยนั่นแหละครับผม ไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้รายจ่ายนะครับผมตัวซูมอย่างนี้แหละครับผมอ่าเป็นวายเป็นปืนปืนแล้วยังไงต่อนั่นแหละครับผมสวยขอปืน 2 แถวแรก เออ นั่นแหละครับผมสวยนั่นแหละครับผมสวยเออแล้วก็นั่นแหละครับผมสวยออ นั่นแหละครับผมสวยเออนอกตัวคูณนอกถุยนอกฟีเจอร์ก็มีตัวคูณนะคุณผู้ชมนี่คูณ7แล้วนะเออคูณกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆรับรางวัลก้อนโตกันมา 674 บาทนะ เออมาดีมาดีว่ะเอาสแกตเตอร์เข้าเลยหรือเปล่า เข้ามาเลยแล้วงั้นงั้นถุยมา เข้ามา ตัวหนึ่งตัวหนึ่งสแกตเตอร์สแกตเตอร์แกตเตอร์ เออยังมีลุ้นอยู่ครับผม เอาวะสแกตเตอร์ลุ้นมา สแกตเตอร์ลงมาโดดลงมาเดี๋ยวนี่นะครับผมสุดยอด ขอบคุณมาก เออ ให้มันได้อย่างงานให้มันได้อย่างนี้ ไปเริ่มสำหรับในสแกตเตอร์นะแปดรอบหมุนจะเป็นตัววายเท่านั้นนะตัวซูมทุกรอบนะ แล้วก็ตัวคูณน่าจะเก็บสะสมไหมเออ แต่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ตอนนี้2รอบแรกก็ว่าวไปแล้วแล้วว่าวแดกซะแล้วคุณผู้ชม เออมา แล้วก็ เอ้ย ไม่นะเออ ไปเก็บสะสมไปคูณ 3เออตัวคูณเก็บสะสมนะคุณผู้ชมตอนนี้ เออ นั่นแหละครับผมสวย นั่นแหละครับยังไม่สวยเยเคเออ ตอนนี้คูณ 4 คูณ 5 เข้าไปแล้วยังไงต่อมา A แถวหนึ่ง ขอคอมโบต่อเนื่องเรื่อย ๆ ได้ไหมปืนกระสุนปืนมาแต่แถวหลังแถวหน้าไม่มากันสักตัวมุมสุดท้าย โอ้โห เบ็ดร้อยยี่แต้มร้อยสามสิบสามบาทเย็ดเค ไปต่อครับผมไม่รอแล้วครับผม เอาแตกนอกน่าจะดีกว่านะ ตอนนี้ยอดเงินเราเหลือหนึ่งสองสามสี่นะ โอ้โหเลขสวยๆนะ ว้าว ขอจัดเบ็ดไป วันนี้วันวันนี้วันวันนี้วันที่สิบจัดเบ็ดหนึ่งร้อยเลยไหมกลัวไม่ไหวว่าคุณผู้ชมเก้าสิบบาทพอไป เออวัดใจกันไปเลยคุณผู้ชม วัดใจกันไปเลยว่าจะเป็นยังไง ขออนุญาตใส่เทอร์โบไปด้วยเออซูมเข้ามา เล็งเป็นวายเข้ามา เล็งมาอีกเอาเล็งมาสวยๆปุ๊บ คุณผู้หญิงสวยงามแล้วหนึ่ง แล้วก็คอมโบต่อเนื่องไปสองเออแล้วก็เออสามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออคุณผู้หญิงกระเป๋ากระเป๋าแถวสอง เออนั่นแหละครับผมผู้หญิงก็ได้นั่นแหละครับผมผููสองพันกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมเออไปเออไปต่อไปต่อไปต่อนั่นแหละครับผมได้ทั้งปืนได้ทั้งคิวได้ทั้งเคได้ทั้งผู้หญิงเออสวย เออสวยตอนนี้คูณคูณเก้าคูณเก้าแล้วยังไงคูณเก้าแล้วนั่นแหละครับผมคูณสิบคูณสิบเอ็ดเออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับผมคูณแถวหนึ่งแถวหนึ่งอืแถวหนึ่งรอทั้งสิบรอทั้งไอ้ผู้ชายนะ เออแต่รอบนี้รับรางวัลซูเปอร์เมกาไป 1939 บาท 50 ตังค์ครับผมเย็ดเคโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ ขอญาตซื้อฟีเจอร์เลยดีไหมมากันทุนน้อย 500 เองนะคุณผู้ชม เออ ซื้อวัดใจแม่งไปเลยไป เป็นยังไงวะ อยากรู้เหมือนกันว่าซื้อจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมไป เมื่อกี้เข้าฟรีไม่แตกซื้อเผื่อจะแตกดีนะเบ็ดร้อยนะ ตอนนี้เบ็ดร้อยเอามาแบบเมื่อกี้เหรอ จะมาแบบเมื่อกี้เหรอ เออ ไป เก็บตัวคูณไปก่อน เก็บตัวคูณไปเรื่อยๆเบาๆเบาๆ นั่นแหละครับผมสวย ขอให้เป็นตัวเหมือนวายนะ แถวหนึ่งแถวสองโอ้โหวายเต็มจอยเคของมันมาก เออ ต้องอย่างงั้น ดิวะเออ ไปต่อไปต่อ นั่นแหละครับผมสวย ไปแถวสองเคแถวสองวายแถวสองถุยเยเค มาดีนะ รอบนี้มาดีนะ ซื้อ 7,500 ขาดอีกประมาณ 3,000 นะ คุณผู้ชม จะได้กำได้กำทุนได้กำทุนกำไรหาอะไร เออ ยังมาดีอยู่ ยังมาดีอยู่เออนั่นแหละครับผมเก็บตัวคูณเข้าไปก่อนเก็บตัวคูณไปก่อน ตอนนี้คูณ10 นะ คุณผู้ชมเหลืออีกห้ารอบหมุนนะรวมรอบนี้ด้วย เออสวย สวยนั่นแหละครับผม ถ้าคืนทุน 7,500ที่ซื้อผมว่าได้หยุดแล้วนะ รู้สึกเหมือนมันจะเงียบนะ เข้าฟีเจอร์ก็ไม่แตก ซื้อฟีเจอร์ก็จะไม่แตก โอ้โหเย็ดเคขอบคุณมากอุ้ยหมื่น เอาละครับผมแตกหมื่นเข้าไปแล้วคุณผู้ชม นั่นแหละครับผมกระเป๋าขอกระเป๋าแถวแรก เออวายมาก็ได้นั่นแหละครับผมตัวแพงๆอย่างนั้นสิ ต้องอย่างนั้น แล้วก็เอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้เหลือสามรอบหมุนนะคุณผู้ชมสามรอบหมุนกับอีกคูณ 19 นะตอนนี้ ฟีเจอร์เปลี่ยนเป็นวายแล้วยังไง นั่นแหละครับผมสวยเต็มจอไปดิยัดเคเต็มจอรอบเดียวเอาเว้ยเอาเว้ย 2 หมุนกับคูณ 20 คุณผู้ชม wow. 2หมุนสุดท้ายยังไงปึ๊บเข้ามาแล้วก็ปรับเขาให้สวย แล้วก็ถุย โอเคตอนนี้ระเบิดไปสามหมื่นแล้วนะ ระเบิดทะลุทะลวงแล้วนะตอนนี้ เออทำได้อย่างงั้นฟรีในฟรีก็มาดีเอาอืมมาตัวเดียวออรอบนี้ซื้อ7,500 รับไป27,464 บาทนะเลขกลมๆก็บวกประมาณ 20,000สำหรับรอบนี้นะ